ผมกริดคอสวันดีครับ กับชนินพงศ์วิศปาแพ้วครับ ถ้าเราจะพูดถึงฉากสำหรับภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วมันมันขึ้นอยู่กับว่าเนื้อเรื่องนั้นเป็นยังไงนะฮะ แล้วก็ฉากเราเราเดี๋ยวนี้ทำหนังทำละครทำพีเรียดเยอะ อ่ะคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงถ้าฉาก ถ้าเราทำหนังเป็นสมัยที่อ่ะย้อนยุคเก่าไปหน่อย คุณก็ต้องดูว่า อันนั้นเป็นเรื่องของของของรายละเอียดนะว่าอ่ะในยุคนั้นสมัยนั้น มันมีอะไรบ้างและไม่มีอะไรบ้าง ที่สำคัญคือและไม่มีอะไรบ้าง บางทีเราอาจจะเจอปัญหาแบบถ่ายหนังยุคสมัยเก่าเลยโอ้โหนุ่งจูงกระเบนมา กล้องแพนไปปั๊บเจอปลั๊กไฟเจอเสาไฟฟ้าเจอเสาไฟฟ้าบ้างอะไรบ้างอ่ะอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องศึกษา ศึกษาของว่าเอ้ยการเซตอัพหรือฉากในในในหนังแต่ละเรื่องแต่ละชนิดการเล่าเรื่องให้มันตรงตามยุคตามสมัยอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ทางด้านศิลปกรรม แล้วก็กุ้มกับตอนนี้ก็ต้องศึกษากันว่าเออยุคนี้นะ มีแค่นี้แค่นี้ยุคนี้แต่งตัวแบบนี้อ่าพับต้องเป็นแบบนี้ในยุคนั้น อะไรก็แล้วแต่ต้องให้ถูกต้องคืออะไรถ้ามัน โดดผิดมาผิดยุคมาเนี่ยมันก็จะฟ้องและฟ้องฟ้องทั้งทีมเลยว่าเออปล่อยให้มันหลุดมาได้ยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ทั้งหมดมันก็จะขึ้นอยู่ที่งบประมาณ ในการจัดหาในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง หรือการบางอย่างไม่มีควรจะม็อกอัพไหมหรือบางอย่างเยอะเกินไปการเคลื่อนย้ายลำบากอะไรก็แล้วแต่ส่วนในไอ้เรื่องรายละเอียดงบประมาณเดี๋ยวลองลอง อ่ถามคุณน้องดูว่า คือมีอะไรเสริมเพิ่มคือฉากเนี่ยมันก็จะมีอยู่เป็นภายในกับภายนอกถ้าพูดง่ายๆนะมันก็คล้ายๆกับเรื่องโลเคชันแหละครับฉากภายนอกมันก็คือพอได้โลเคชันเราไปสร้างฉากตรงเนี้ยในโลเคชันนั้นเราจะทำฉากอะไรเพิ่มไหมนะฮะมีทั้งทำฉากเพิ่มเซตขึ้นมาหรือจะเป็นกระท่อมเอาไว้มีกระท่อมสมมติเรามีมีภูเขาแล้วเราจะไปสร้างกระท่อมเองนะมีโต๊ะมีพ็อปมีเซตอยู่ข้างหน้านะอันนี้ก็ฉากภายนอก พอมาในสตู มันก็สามารถสร้างเป็นห้อง หรือจำลองขึ้นมาเป็นอะไรก็ได้ ทีนี้ถ้าเกิดบอกอยากอยากได้ในออฟฟิศเป็นออฟฟิศเนี่ย เราอาจจะไปหาออฟฟิศจริง ๆ ก็ได้ ไปขอเช่าโลเคชั่นเขานะฮะ ไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นมา แต่ถ้าเกิดเราต้องการความแปลกหรือเก๋อะไรบางอย่างเนี่ย เราอาจจะต้องสร้างขึ้นมาในสตูดิโอจำลองว่าเป็นออฟฟิศนะฮะแต่ในปัจจุบันมันก็จะมีล้ำมากกว่านั้นอีก ก็คือฉากพวกบลูสกรีนกรีนสกรีน นะฮะซึ่งอันเนี้ยก็จะไปใส่พวก Special Effect ต่างๆ เป็นแบ็กกราว์ซึ่งมันก็จะทำให้ภาพยนตร์มีสีสันมากขึ้นนะฮะสังเกตจากหนังต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะถ่ายกรีนสกรีนเยอะมาก แล้วก็ไปใส่คอมพิวเตอร์กราฟิกอันนี้ก็เป็นอะไรที่ที่มันเป็นตามตามโลกนะฮะมันอาจจะไม่ต้องไปตามทฤษฎีว่ามีข้างนอกข้างในละ อันนี้ไปตามตามเทคโนโลยีละนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เสริมเสริมให้ครับผม มีคำแนะนำเล็กๆน้อยๆเรื่องฉากแล้วกันนะฮะอาจจะไม่ได้ไปลงดีเทลเยอะนะครับปัจจุบันน่ะในเรื่องการเซตฉากเนี่ยอาจจะมีการเซตน้อยลง เนื่องจากว่ามันหนังปัจจุบันหนังบัจเจ็ตน้อยซะส่วนใหญ่เออาก็ไม่มีงบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเซตฉากขึ้นมาไปเช่าสตูดิโอเซตฉากขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้มีงบประมาณในการใช้จ่ายสูงนะฮะหนังเราอาจจะไม่มีงบขนาดนั้น แต่ว่าปัจจุบันน่ยมีสตูดิโอหลายๆที่นะครับที่เขาตกแต่ง พร้อมที่จะเข้าไปถ่ายนะฮะหมายความว่าเราไปถึงเนี่ยเซตพ็อปเพิ่มเล็กๆน้อยๆจัดไฟถ่ายได้เลย ไม่ต้องไปสร้างฉากนะฮะหรือบางทีก็อาจจะมีฉากมีพวกพร็อพที่มันเขาเรียกอะไรฉากที่มันเคลื่อนที่มาบังได้เป็นโฟกัสแบ็กกราวเสริมเล็กๆ น้อยๆพวกเนี้ยทำให้เราประหยัดงบประมาณแล้วก็ระยะเวลาในการที่เราจะต้องมาทำฉาก